อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามโอเค ผมขอกล่าวสวัสดีจากพวกเกียรติท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม มาวันนี้เะครัมาเล่นเกมโรมานะผมโรมาเกมนี้ชื่อว่าเกมโรมาดั้งเดิมเลยนะครับผมไม่ใช่โรมาจิลีนะ เกมโรมาเกมนี้นะผมก็เดิมทีก็อยู่ในค่ายโจ๊กเกอร์นะแต่ว่าเรามาเล่นอยู่ในค่าย XO กันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแตกดีขนาดไหนนะผมมาเริ่มต้นที่ ทุน 939 นะผมกับการเดินเบ็ดที่ 150 โอเค เดี๋ยวเราลุยกันเลย มันจะมาดีครับ หน้าไหน โอ้โห แถวแรกก็มาแล้ว 900 แล้วต่อด้วยโลยโอ้โห เป็นไงครผมท่านชมเข้ามาที่พันสองเีลยวจะเชื่อ โอ้ยมาแบบนี้ มาแบบนี้ มาแบบนี้ ไหลไปอางุ่นต่อสวยงาม แล้วดาบสามลงมาหรือเปล่า เข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะ ที่สำคัญนะครับผม ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่น เราจัดโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่นะผมสำหรับสมาชิกใหม่ตอนนี้เข้ามาแล้วก็ได้รับเลยฟรีได้รับเลยฟรีเพียงเติมเพียงแค่ 200 ได้รับเลยฟรีได้รับไปฟรีอีก 250นะครับผม โอ้โห ต้องบอกว่าที่เนี่ยเด็ดจัดนะครับผม หรือว่าโอ้โห400ไปดีดอกนี้ขึ้นมา 1,400นะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะผมช่องนี้ปาหมดเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะผมสามารถตามได้กันได้เนาะ เข้ายันเรื่อยๆแล้วผมเข้ามาเรื่อยๆ เล่นเกินแบบเพลินๆไอ้เกมนี้ผมนับว่าเป็นเกมที่คลาสสิกและเก่ามากโอ้โหสามเหลี่ยมมาที่ร้อยหกสิบแล้วต่อด้วยดาบแล้วต่อด้วยองุ่นเม็ดนี้ เข้าฟรีเกมไปเลยเฮ้ยห้าฟรีเกมแล้วเพื่อนสิบฟรีเกมไปเลยเอ้ยโอ้โหมาดีครับผมโอ้โหสิบฟรีเกมครับผมเพื่อนๆ มาได้ยังไรกับเนี่ยโอ้โห มาเลยแล้วผม มาเก้า โอ้โหดอกนี้ห้าร้อยยี่สิบโอ้โห สวยๆเลยครับผม เบ็ดหกสิบนะเพื่อน เบ็ดหกสิบโปรมาครับผม เบ็ดหกสิบโปรมาเอ็กโรมาจิรินะผมพูดผิดขออภัยด้วยกำลังเข้าผมเกมนี้กำลังเข้าผมรีบเข้ามาเล่นกันนะผมเวลาเวลา4โมงผมหรือ 16นาฬิกาถึงเวลา 21 นาฬิกา45 นาทีนะผม ลองเข้ามาเล่นดูแล้วคุณจะบอกว่าโอ้โห แตกจริงๆเลยครับ อีกร้อยแปดสิบแล้วต่อด้วยดาบไปดิครับผมไหลไปยาวๆโอ้โหอาอุ่นต่อด้วยโลอีกแล้ว โอ้โหสวยงามหมดทั้งแถว มาคอมโบที่ 5 โอ้โหถ้าเกิดเป็นโรมาเจรีนะเกมนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรมาเจรีถ้าเกิดเข้าไปคอมโบขนาดเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันจะเพิ่มรอบให้เราอัตโนมัติแล้วต่อด้วยดาบโอ้โหน่าเสียดายมากครับผมเพื่อนๆน่าเสียดายมาก ลุยกันไปต่อเนื่องอะงุนต่อแล้วต่อด้วยโล่หนึ่งหรือเปล่าครับผมเพื่อน โล่หนึ่งไม่ลงมานะโอ้โหแจกมาที่ 1,360 แล้วผมเข้าฟรีเกมไปรอบนี้ ออกมาที่สามพันสสสสออองงพันนามร้ยิบะมาลุยกันไปต่อเลยเบ็ดเจ็ดห้าว่ายังไง เบ็ดเจ็ดห้าว่ายังไง โอ้โหดอวนี้วายเชื่อม ต้องมีตัวเล่นไหมโอ้โหไม่มีนะเพื่อนโอ้ยโบนัสเข้า สวยงามดีครับผมโอ้โหครับโบนัสเกมจนได้นะ เรามาฟันสิงโตกันเลย มาดูกันว่าเจ้าสิงโตตัวนี้จะหลบได้จานวนกี่รอบนะครับผม มาลุยดอกนี้เม้นลุดเป็นที่สองสามหนึ่งสองโอ้โหกะจะเอาสามแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยจะโดนโหลดระบบอีกแล้ว ไม่น่าเลย ไม่น่าเลยโดนโหลดอีกแล้ว โดนโลอีกแล้วครับเม็ดนี้โดนโลอีกแล้ว ดอกนี้ว่าไงลุยกันไปเลย งานเลยลุยดอกนี้ไหลไปยาวๆโอ้โหโลเม็ดนี้โดนโลอีกแล้วครับผมโอ้โหยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมนะปัจจุบันนี้ยังมีอะไรเกิดขึ้น ว่าไง ดูยอดไปดิโอโหโดนโลอีกครับผมวันนี้ดวงไม่มาเลยนะเพื่อนๆดวงไม่มาเลย เม็ดสุดท้ายจะโลหรือเปล่าเม็ดสุดท้ายก็โลโอ้โหจบไปเพียงเท่านี้เนาะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราจะมีกิจกรรมแจกจาวาวัชปุ้ยเราจะมีกิจกรรมแจกไวๆนนี้นะเราจะมีกิจกรรมแจกไวๆนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะมาโชว์เกมอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับโอ้โหยังเข้าอยู่เพื่อนยังเข้าอยู่ โอ้ยไปละจบจุ๊บ